อย่างที่ทราบกันว่า co-working space ในเมืองอาจจะยังมีไม่กี่ที่ที่เป็น co-working space แบบสมบูรณ์ แต่จะเป็นที่ที่กำลังพัฒนาสู่การเป็น co-working space อย่างเต็มตัว เช่น Eco Library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการพบปะและการทำงานร่วมกัน ห้อง Eco Library นะครับหรือห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้นะครับ เป็นห้องสมุดที่มีนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปลวรรณกรรมเยาวชนนะครับและหนังสือเด็กที่สำคัญนะครับผมเป็นหนังสือเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมก็มีครับ โอเค ได้หนังสือแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตกันเลยดีกว่าครับ ที่นี่นะครับผมมีบริการเพื่อรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันครับ ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ต บริการให้ยืมแล็ปท็อปและแท็บเล็ตครับ แม้ความจริงนะครับ ห้องสมุดของเราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ทุกชั้น แต่เรายังมีห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มนะครับสำหรับคนที่ต้องการอ่านหนังสืออย่างสงบนะครับ แบบกลุ่มและแบบเดี่ยวครับมาตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วนะครับ ผมว่าผมขอไปแวะดื่มโกโก้กินขนมที่ห้องสมุดในสวนก่อนนะครับ ห้องสมุดมอเกษตรนะครับ ผมยังมีบริการห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร บริการนำชมหอประวัติมอกบริการยิมคัลเลอร์บอร์ดและที่สำคัญนะครับผมคือบริการเปิด 24 ชั่วโมง ช่วงสอบด้วยครับ ซึ่งอันนี้นะครับ พี่ชอบมาก ๆ เพราะเราจะได้มีที่อ่านหนังสือที่เย็นสบายและปลอดภัยที่สำคัญนะครับ ยังมีโกโก้ มีกาแฟ ให้ดื่มกินกันเองนะครับ โอ้โห อย่างนี้เนี่ยพี่ให้หัวใจรัวๆเลย ห้องสมุดของเรานะครับนอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วเนี่ยยังมีบริการให้ความรู้คู่บันเทิงด้วยครับ โดยมีห้องฉายภาพยนตร์และห้องฝึกภาษาครับ จะเห็นได้ว่าคอนเทนต์และคอมมูนิตี้คือเหตุผลหลัก ที่เชื่อมต่อเส้นทางโค w o r k i n g space มีการทำ PR หรือสร้างสารรค์สิ่งต่าง ๆ ทำให้การกระตุ้นและเกิดการใช้งาน รวมทั้งสร้างกลุ่มคน ให้เข้ามาเจอกันในสถานที่ และให้เป็นที่รู้จักกับคนภายนอก ซึ่งทำให้โค w o r k i n g space มีชีวิตและอยู่คงที่ระยะยาว